รุปบทเรียนที่ 6 การประเมินสารสนเทศ สารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้อง สามารถพิสูจน์ได้ มีความน่าเชื่อถือ เนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วน ชัดเจน ตรงกับความต้องการ ทันเวลาที่ต้องการใช้ เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้ง่าย การประเมินคุณค่าสารสนเทศจะพิจารณาด้านแหล่งที่มา ความน่าเชื่อถือ ช่วงเวลาที่เผยแพร่ ขอบเขตเนื้อหา และการตรงกับความต้องการ การเลือกสารสนเทศที่มีอยู่อย่างหลากหลายไปใช้งานมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การประเมินสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบว่าสารสนเทศที่ได้มานั้นมีขอบเขตเนื้อหาประเด็นใดบ้าง และมีเอกสารอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือเพียงใด 2. การวิเคราะห์สารสนเทศ เป็นกระบวนการแยกแยะสารสนเทศที่สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการออกเป็นกลุ่มย่อยๆ พื่อจัดให้สารสนเทศที่มีเนื้อหาเดียวกันอยู่ด้วยกัน และ 3. การสังเคราะห์สารสนเทศ เป็นกระบวนการกันกรองจัดกลุ่มสารสนเทศที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน มาจัดรวมไว้ด้วยกันและสรุปรวมให้เป็นประเด็นเดียว โดยปรับโครงร่างใหม่ หลักทั่วไปในการประเมินต้องพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น เช่นผู้แต่ง ครั้งที่พิมพ์ หรือชื่อวารสาร และการวิเคราะห์เนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ ขอบเขตของเนื้อหา โดยสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินในสารสนเทศหลายประเภท ได้แก่หนังสือ วารสาร และสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะ